วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพล ประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสวัสดีครับ ในวิดีโอนี้จะแนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบคลาวด์เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพมากขึ้นว่าคลาวด์เทคโนโลยีมีลักษณะเป็นอย่างไร และมีเว็บไซต์ไหนบ้างที่ใช้ระบบคลาวด์เทคโนโลยีในการทำงาน มาเริ่มต้นกันด้วย 1 ในผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตรายใหญ่อย่าง Google ซึ่งได้มีการเพิ่มบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลอย่าง Google Drive ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้บริการฝากไฟล์จัดเก็บข้อมูลได้ฟรีถึง 15กกิะไบต์ถ้าความจุยังไม่เพียงพอ ก็สามารถซื้อความจุเพิ่มได้ 100กกิะไบต์หรือสูงสุดที่ 1 เทราไบต์ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการเป็นรายเดือน ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ได้อย่างอิสระ ระบบ ยังมีความปลอดภัยสูง ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก และสามารถทำงานร่วมกันหลาย ๆ คนในแบบเดียวททมอีกด้วย Google เองยังมีบริการรับฝากรูปภาพที่ไม่จำกัดพื้นที่ในการอัปโหลด โดยใช้ Google Photo ได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ โดยมีเงื่อนไขตรงที่ รูปภาพทุกรูปจะต้องมีขนาดไม่เกิน 16 ล้านพิกเซล และยังสามารถจัดเก็บไฟล์วิดีโอได้ในความละเอียดสูงสุดในระดับ Full HD แต่ก็มีข้อจำกัดที่ ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ RAW ได้ นอกจากนั้น Google เองยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันพื้นฐานต่างๆ ผ่าน Cloud Technology อีกมากมาย เช่น การจัดทำเอกสาร ได้แก่ Google Docs การนำเสนอผ่านโปรแกรม Google Slide และโปรแกรมการคำนวณแบบ Spreadsheet ที่เรียกว่า Google Sheet เป็นต้น dọc đó เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการคลาวที่ให้บริการฝากฝ่ายได้ถึง5กิกะไบต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน สามารถเก็บไฟล์ที่เป็นรูปภาพ เอกสาร และวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้นก็ยังสามารถแบ่งไฟล์ให้กับคนอื่นๆ เพียงแค่การส่งหรือแชร์ลิงก์ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต แต่ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้กับ Windows Phone ได้ บริษัท Apple เองก็ได้พัฒนา iCloud ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในระบบ iOS ซึ่ง iCloud มีพื้นที่ให้บริการถึง5กิกะไบต์ผู้ใช้ที่ต้องการจะใช้งาน iCloud จะต้องมี Apple ID โดยจะสามารถจัดเก็บไฟล์ได้ทุกประเภทใน iCloud ได้ตราบใดที่ไฟล์นั้นมีขนาดน้อยกว่า50กิกะไบต์และไม่ได้ใช้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล iCloud เกินขีดจำกัด ซึ่งถ้าผู้ใช้คนใดจะเพิ่มพื้นที่ ให้มากขึ้นสามารถทำได้โดยการซื้อพื้นที่เพิ่มโดยจะต้องจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน Microsoft เองก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการที่ให้บริการพื้นที่ในการฝากไฟล์ซึ่งจะเรียกว่า OneDrive มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร คือสามารถเข้าใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ทั้ง Windows, Mac OS, iOS, Android และ Windows Phone ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สามารถรองรับไฟล์แบบสาธารณะ นอกจากนี้ ไฟล์เอกสารต่างๆ ที่ทำบนโปรแกรมตระกูล Office นั้น สามารถเก็บไว้บนวันไลท์เพื่อนำไปเปิดบนอุปกรณ์อื่นๆ ได้เลย โดยมีพื้นที่เริ่มต้นที่7 g b รองรับไฟล์ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน2 g b สามารถชวนเพื่อนมาใช้บริการ เพื่อรับพื้นที่เพิ่มได้ หรือจ่ายเงินซื้อพื้นที่เพิ่มได้เช่นกัน เป็นอย่างไรบ้างครับ ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างของการให้บริการต่างๆ ผ่านทางคลาวด์เทคโนโลยีของผู้ให้บริการรายสำคัญสำคัญ ที่แบบใช้งานได้ฟรีและต้องจ่ายค่าบริการ ในส่วนของบทถัดไปเราจะมารู้จักกับการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ระบบคลาวด์เทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งมีทั้งการทำงานเอกสารออนไลน์ร่วมกับผู้อื่นผ่านทาง Google Doc s การนำเสนองานบนระบบออนไลน์ผ่าน Google Slide การทำแบบประเมินออนไลน์ผ่าน Google Form และการประชุมงานออนไลน์ผ่าน Google Hangout ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบ Cloud Technology เข้ามาช่วยในการทำงาน